สวยล็อกหนึ่งทีมาลุ้นสเก็ตเตอร์ด้วยมาดิ เอาถ้าเข้าสเก็ตเตอร์แล้วก็เบสสี่ร้อยเนี่ยผมบอกเลยเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมตะลึงตกบ้านยังไม่ทันคาดคำเลยมา เอาดิ โอ้โห เข้าเบสสี่ร้อยเนี่ยไม่อยากจะเอ่ยเลยนะ ถ้ามันไม่เกลือจริงๆ แล้วแบบกาดจริง ๆ นะท่านผู้ชมสักสองหมื่นห้าสามหมื่นต้องมีให้เห็นนะครับ เบสสี่ร้อยขนาดนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะผมก็ยัดไปเร็วๆเลยนะ ด่วนๆเลย ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะท่านผู้ชมฮะกดให้มันมาเร็วๆถ้ามันเข้าก็คือเข้านะครับ ไม่เข้าก็คือไม่เข้าไม่มีใครบังคับได้แน่นอนสัญลักษณ์ว้นะมันจะวิ่งทั่วเออมาสวยครับผมมาหนึ่งดอกไปสี่พันสามร้อยมา เอาเรื่องกับเพิ่งแตกสวยงามพระราแปดแถวเต็มด้วยท่านชม้ชมเก้าพันแปดร้อยแล้วเอาเรื่องครับผมตะลึงตกบ้านมาโบอีกหนึ่งดอกนี่คูณสิบสองพันสองร้อยโอ้โหจากที่แตกสองร้อยยี่สิบนะคูณสิบไปดีครับผมนะสองพันสองร้อยนี่ไงมาอีกหกร้อยสวยงามพระราแปดจัดไปเดี๋ยวหกพันเอาเรื่องเพิ่งแตกครับผมท่านชมมาสองหมื่นเห็นไหมแล้วท่านชมอย่างที่ผมว่าไว้ฮะสามหมื่นแล้วฮะกำไรสามหมื่นแน่ๆแล้วแล้วก็ยังเหลืออีกเจ็ดหมื่นท่านผู้ชมนะครับไม่ผิดหวัง เอามาครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้นสเตตผัดมาเลยดีต้อนรับนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะ ในช่องทางยูทูบนะครับผมในช่องเฮดต้นชาแนลนะครับ แล้วก็รวมถึงเพื่อนในกลุ่มแอปแบร์นะ ที่เข้ามาคุยกันอย่างสม่ำเสมอเลยขอบพระคุณมากๆ จริงๆ นะ หลายๆท่านก็นะเอาผลงานมาขิงนะทำทำให้หมันไส้เหมือนกันในบางทีนะ นะเออหยอกเล่นหยอกเล่นนะท่านผู้ชมก็สนุกสนานกันไปนะครับ ผมในกลุ่มแอปแบนนะบอกสักนิดนึงนะครับ ผมเพื่อนๆที่เข้าไปในกลุ่มอย่าเฉลยนะ อย่าเฉลยคนรับอัปเดตเอกนะฮะไม่งั้นโดนแบนนะโดนแอดมินกลุ่มแบนนะผมช่วยไม่ได้จริงๆนะเนี้ยได้แค่ตักเตือนกันไว้นะครับ ก็ใครได้แล้วก็นำไปแลกเพชรก็แค่นั้นนะ แต่ว่าอย่านำมาโพสต์ลงกลุ่มนะเดี๋ยวโดนทางแอดมินแบน นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าหลายๆท่านหลังไมมาหาผมบอกว่าพี่ทำไมผมหากลุ่มไม่เจอเลย เรียบร้อยเรียนรู้เพิ่มเติมนะเตือนไว้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้นะมาพูดถึงตัวเกมกันบ้างวันนี้ผมมาที่เกมนางเงือกฮะเมอร์เมดนะ เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เพื่อนๆแนะนำกันมาโอ้โหนานแล้วแหละนะครับ ก็ไม่ได้เข้า ไม่ได้เข้ามาเล่นสักทีจนล่าสุดก็เนี่ยที่เล่นไปนะครับ ก็ ปรับไปถึงเบ็ด400เนี่ยกว่าจะตามแบบหลักหมื่นได้โอ้ถามว่าเกมนี้ยากไหม ผมให้สกิลความยากที่ 4 ดาวเลยนะ เกมนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าไม่ตกจังหวะ ที่เกมมันแจกเกมมันบวกจริงๆนะยากพอสมควรแต่มาลองดูสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอกดลังหน้ากระดาษไปก่อนนะครับผมท่านผู้ชมนะสี่ห้าหมื่นผมปรับไปที่เบ็ดสามสองนะ วันนี้มีทุนอยู่ประมาณแบบพันเจ็ดร้อยท่านผู้ชมฮะมาดูไม่พูดพร่ำนำเพลงนะกดสปินไปด้วยแล้วกันนะตัวนี้มาล็อกไวสามรอบเป็นหนึ่งสองสามอะไรก็ได้เข้าหมดทุกตัวแน่นอนท่านผู้ชมนะครับ สัญลักษณ์ว่าที่เป็นรูปเปลือกหอยสีส้มๆเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โห แถวเต็มด้วยมาสวย รูปเปลือกหอยสีส้มนี่ก็คือว่ามันจะขยับนะท่านผู้ชมฮะมันจะขยับฮะขยับไปเรื่อยๆทุกการสปินโอ้โห ถ้าเข้าฟรีสปินตั้งแต่ตาแรกนี่ก็คือ พลิกประวัติศาสตร์ของการเล่นเกมนี้แล้วนะ เอาไม่เข้าเห็นไหมท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเปิดนี้มาดีนะ 800 ครับผมท่านผู้ชมฮะเบ็ด32นะ897นะถือว่าสวยครับผมไปยาวๆขอไปสักสองสามหมุนนะ เทอร์โบไปเลยแล้วกันเร็วๆนะ แล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมดันเบ็ดร้อยแน่นอนท่านผู้ชมมาดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเนอยลิ้นพันกันนี่แหละ ดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยดันเบ็ดสู้เอาดีกว่าท่านผู้ชมฮะ นะครับโอ้โหกล่องอันนี้คูณเยอะนะเนี่ยกล่องสมบัติเนี่ยท่านผู้ชมนะ หวังว่าจะเข้านะหวังว่าจะเข้าหวังว่าโชคจะเข้าข้างเราบ้างไปที่ร้อยี่สิบเลยแล้วกันท่านผู้ชมมาขออนุญาตกดออโต้สปินไปที่สิบหมุนฮะ นะครับพูดถึงเรื่องอคนรับอัปเดต X นะจะมีทั้งหมด 4 ชุดท่านชมนะครับจะมีทั้งหมด 4 ชุด 2 ตัว 3 ตัวไม่ได้นะครับผมนะต้องเก็บให้ครบ 4 ชุดนะอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อนๆในกลุ่มแบรนด์ใครที่เอาคนเรามาบอกนะแอดมินแบรนด์นะบอกก่อนนะครับเรามาระวังนิดโอ้โหเข้าฟีสปีดอัปเดตร้อยยี่สิบท่านชมเอ้ยเดี๋ยวมาดูกันฮะสลับฝั่งยักย้ายใส่สะโพกมา สวยงามมากเดี๋ยวมันจะสลับฝั่งนะมาเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ทางด้านซ้ายมือนะเห็นไหม ทั้งหมด8หมุนท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูฮะ หวังว่าจะบวกรอบนี้แล้วสามารถจบเกมได้สวยๆนะ เบตหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ย อย่าง น้อยก็ให้มันบวกสักหมื่นห้านะ เข้าฟีสปินทั้งที ท่านผู้ชม นะ ครับ แต่อย่าง ที่ บอกไปเกมนี้ท่านผู้ชมฮะเกมนี้ค่อนข้างที่จะยาก นะ ตามยากพอสมควรนะ สกิลความยากให้ที่4 ดาวเลยนะ จากทั้งหมด 5 ดาวนะ แต่ว่าเกมที่ยากจริง ๆ 5 ดาวผมยัง อืมยังเลือกไม่ถูกว่าเป็นเกมไหนเพราะว่า เล่นๆไปมันมีช่วงของแต่ละเกมที่มันแจกนะครับเพียงแต่ว่าเกมเนี้ยมันตามยากท่านผู้ชมฮะโอ้โห ผมว่าผมได้หยุดแน่นอนท่านผู้ชมนะมีสิทธิ์ที่จะแตกหลักหมื่นนะ สักหมื่นห้าไป คูณสิบมาสวยๆแต่มันได้ตัวคูณน้อยนะ มันก็เลยแบบนะไม่เปลียงปางเท่าไหร่ทั้งหมดแปดหมุนนะท่านผู้ชมฮะสามตัวนะครับ ขออนุญาตกดนะรวดเร็วรวดเร็วไปเลย ถ้าเกิดว่า เบ็ดร้อยยี่สิบแล้วเนี่ยแตกไม่สะใจเนี่ยผมดันถึงขั้นแม็กเบ็ดแน่นอนท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวดูกันไปเอารู้สึกจะเริ่มเกลือนะ เริ่มเกลือเริ่มไม่แจกนะเอามา ขอสัญลักษณ์วายมา หอยมุกหอยมุกโอ้โห ไม่เข้านะท่านผู้ชม ขอสัญลักษณ์วายเชื่อมมาล็อกสักสองทีสามทีนะครับผมนะ ถึงคูณสิบเนี่ย เอาเรื่องกระเบื้องแตกแน่นอนนะบวกเยอะแน่นอนครับผมนะ แต่ก็ยังว่าตัวเกมครับผมท่านผู้ชมเราไปบังคับมันไม่ได้ท่านผู้ชมนะก็เล่นไปตามรูปเกมแล้วกันนะดูว่ามันแตกยังไงนะ ถ้าเกิดว่าฟรีสปินแล้วแตกรางวัลไม่เยอะก็ลองไล่เบ็ดเอานะครับอัปเบ็ดอัพสปินเกลือนะเห็นไหมเกลือจัดเลยท่านผู้ชมเอ้ยเกลือเกลือกันไปอุตส่าห์เข้าฟรีสปินนะเนี่ยผิดหวังพอสมควรท่านผู้ชม บวกน้อยนะครับ ผมเบ็ดร้อยยี่สิบขนาดนี้ว่าแต่แค่หกพันเองนะ มาไม่พูดพัมทำเพลงขอญาตเลยท่านชมฮะเอากำไรในส่วนเมื่อกี้แหละเดี๋ยวผมดันเลยสิบหมุนมา ให้รู้เรื่องไป ขอดอกเดียวให้รู้เรื่องหนักๆ ดอกเดียวอยู่เลยนะ สวย ล็อกอีกหนึ่งทีมาลุ้นสเก็ตเตอร์ด้วยมาดิเอาถ้าเข้าสเก็ตเตอร์แล้วก็เบสสี่ร้อยนี่ผมบอกเลยเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชม ตะลือตกบ้านยังไม่ทันคาดคำเลยมาเอาดิโอ้โหเข้าเบ็ด้อยเนี่ยไม่อยากจะเอ่ยเลยนะ ถ้ามันไม่เกลือจริงๆ แล้วแบบกากจริง ๆ นะท่านผู้ชมสักสองหมื่นห้าสามหมื่นต้องมีเห็นนะครับเบ็ด้อยขนาดนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะผมก็ยัดไปเร็วๆเลยนะด่วนๆเลย ไม่มีผลอะไรยังสิ้นนะท่านผู้ชมฮะกดให้มันมาเร็วๆถ้ามันเข้าก็คือเข้าฮะนะครับ ไม่เข้าก็คือไม่เข้าไม่มีใครบังคับได้แน่นอนนะ สัญลักษณ์วายนะ มันจะวิ่งทั่วเออมาสวยครับผมมาหนึ่งดอกไปสี่พันสามร้อยมาเอาเรื่องก็เพิ่งแตกสวยงามพระราแปดแถวเต็มด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยเก้าพันแปดร้อยแล้วเอาเรื่องครับผมตะลือตกบ้านมา โบไปอีกหนึ่งดอกนี้คูณสิบสองพันสองร้อยโอ้โหจากที่แตกสองร้อยยี่สิบนะคูณสิบไปดิครับผมนะสองพันสองร้อยนี่ไงมาอีก600สวยงามพระราแปดจัดไปเดี๋ยวหกพันเอาเรื่องเพิ่งแตกครับผมท่านชมมาสองหมื่นเห็นไหมแล้วท่านชม อย่างที่ผมว่าไว้ฮะสามหมื่นแล้วฮะกำไรสามหมื่นเน้นๆแล้ว แล้วก็ยังเหลืออีกเจ็ดหมุนท่านผู้ชมนะครับอ้าวไม่ผิดหวังออย่างอย่างกติทคาดไว้เลย ถ้าที่เหลือไม่เกลือนี่ก็ โอ้มีนะครึ่งแสนน่ะ น่าจะได้เห็นกัน แต่ดูทรงนี่เกลือนะเนี่ยเกลือนะเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชม เห็นไหมโอ้ลุ้นยากเลยทีเนี้ยนะแต่มันสามหมื่นแค่นี้แหละดูละดูทรงแล้ว โอ้เรียบร้อยว่าแล้วไงโอ้สามหมื่นเป๊ะเลยท่านผู้ชมฮะสามหมื่นโอ้ คอมโบทั้งหมดนะ เอาหยุดพอครับผมนะ พอแล้วนะท่านผู้ชม ถามว่าลุ้นยากไหมลุ้นยากก็ถึงขั้นนี้แหละนะ ดันเบ็ดสี่ร้อยเรากว่าจะแตกสามหมื่นอ่ะนะครับ ได้ทั้งหมดนะสี่หมื่นห้านะรวม ๆ ก็กำไรประมาณประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย ประมาณ 37,000 โดยประมาณนะเดี๋ยวผมขอถอนออกสัก4มื่นแล้วกันเดี๋ยว 5,200 เนี่ยเดี๋ยวลุยต่อนะ ขอลุยอีกสักทีสำหรับเกมหนังเงือกนะ โอเคนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปสักครู่เดียวนะผมสั่งถอนก่อนนะ